หลายคนอยากจะทำเว็บไซต์ขายของ มีระบบสินค้า มีตะกร้าสินค้า แต่ไม่มีทุนมากพอที่จะจ้างทำเว็บไซต์ วันนี้ดิฉันจะพามาทำความรู้จักกับเว็บไซต์บริการอีคอมเมิร์ซฟรีกันค่ะ 1. เว็บไซต์ lnwshop.com ค่ะ เว็บไซต์ lnwshop.com เป็นเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่จำกัดจำนวนสินค้าและพื้นที่ มีระบบหลังร้านด้วยการจัดการหลังร้านขั้นเทพ และยังออกแบบ รองรับการแสดงผลบนหน้าจอมือถือได้อีกด้วย 2. เว็บไซต์ makewebeasy.com ค่ะ เว็บไซต์ makewebeasy.com เป็นเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าบริการรายปี รองรับสต็อกสินค้า พร้อมกับพื้นที่เว็บไซต์100เมกะไบต์และมีตะกร้าสินค้า รายงานการสั่งซื้อสินค้า สะดวกด้วยการสมัครสมาชิก เว็บไซต์ล็อกอินผ่าน Facebook และเว็บไซต์เปิดใช้งานได้ทุกหน้าจอ รองรับการแสดงผลบนหน้าจอมือถือได้อีกด้วย 3. เว็บไซต์ตลาด .com ค่ะ เว็บไซต์ตลาด .com เปิดมายาวนานกว่า 17 ปี เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี และครอบคลุมการชำระเงินของลูกค้าแบบ 360 องศา เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิตตู้ ATM หรือ7 e เ e ่ e อเ 4. เว็บไซต์ weloveshopping.com ค่ะ เว็บไซต์ weloveshopping.com เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าบริการรายเดือน ลงสินค้าได้ไม่จำกัด และออกแบบระบบรองรับเรื่อง SEO พร้อมเรื่องการชำระเงินหลายช่องทาง และ 5. เว็บไซต์ shopup.com ค่ะเว็บไซต์ shopup.com เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ฟรี และสามารถปรับแต่งเองได้ หรือมีแพ็กเกจให้เลือกสำหรับแพ็กเกจฟรีสามารถลงสินค้าได้ไม่จำกัด พื้นที่ไม่จำกัด และมีทีมรูปแบบเว็บไซต์ร้านค้าให้เลือกมากกว่า 300 แบบ แต่ในกรณีที่ต้องการแบ่งหมวดหมู่สินค้า จะต้องสมัครเป็นแพ็กเกจ